สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ เราพามาที่รังนกแลนบายแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคลิปนี้ก็จะถ่ายแบบช้าๆ ให้เพื่อนๆ ได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนมาเที่ยวด้วยตนเองนะคะ ก็คือจะถ่ายให้ชมทุกจุดอย่างละเอียดเลยค่ะ ค่ะ ห้องสีสีที่เพื่อนๆเห็นอยู่ทางนั้นนะคะ ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะ แล้วก็ทางด้านหน้านะคะ จะมีเล้าไก่นะคะ สามารถถ่ายรูปได้ทุกจุดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะคะ เห็นไก่ไหมไก่ ค่ะ ตรงนี้นะคะ เราก็สามารถให้อาหารไก่ได้นะคะ ค่าอาหารไก่ 20 บาทนะคะ หย่อนใส่ตู้ได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับทางด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ก็จะมีห้องละหมาดนะคะ ให้บริการสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการด้วยค่ะ ถือว่าดีมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับเมนูแนะนำของที่นี่ก็จะเป็นพิซซ่าค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งโซนแรกเลยค่ะ ที่อยู่ทางด้านหน้า ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งซุ้มทางด้านในนะคะ ไม่ว่าเราจะนั่งโต๊ะไหนนะคะ พี่เขาก็จะเข้ามาเสิร์ฟอาหารให้ถึงที่เลยค่ะ กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะ เราสามารถให้อาหารปลาคาร์ฟได้ด้วยค่ะขับมาที่นี่นะคะรู้สึกเพลินมากเลยค่ะ ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเราก็แวะถ่ายรูปทุกจุดเลยนะคะ จนลืมกลับบ้านไปเลยค่ะ ำหรับจุดนี้ก็จะเป็นจุดบนสะพานนะคะ ที่จะมองเห็นวิวทางด้านหน้าร้านค่ะ ที่เห็นอยู่ทางด้านหน้านะคะ ก็จะเป็นรังนกยักษ์ค่ะ ขึ้นได้ครั้งละ 5 คนนะคะ ด้านบนก็จะสามารถชมวิวได้ 360 องศาเลยค่ะ จะบอกว่าตอนขึ้นนะคะ ขาสั่นมากเลยเพราะว่าเป็นคนที่กลัวความสูงนะคะ แต่รับรองค่ะใครที่ขึ้นไปแล้วนะคะ จะได้เห็นวิวแบบ 360 องศาสวยมากๆเลยค่ะ ัดมาอีกจุดหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นเรือดำ น้ำค่ะ จะมีบันไดนะคะสามารถขึ้นไปถ่ายรูปทางด้านบนได้ค่ะ นี่จะเป็นภายในของเรือดำน้ำค่ะ มีบันไดเล็กๆนะคะ ให้ขึ้นไปถ่ายรูปค่ะ ี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถเห็นวิวแบบ 360 องศาเหมือนกันค่ะสำหรับคนที่ไม่กล้าขึ้นลังนกนะยักษ์นะคะก็คือสามารถขึ้นตรงนี้ได้ค่ะด้านบนนะคะ ก็จะลมแรงมากนะคะ ใครที่มาแล้วนะคะจะรู้สึกเพลินนะคะ เดินไปทางไหนก็เพลินไปหมดจนไม่อยากจะกลับบ้านเลยค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะ ที่อยากแนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวกันเลยนะคะลังนกแรนบายแปดปิ้วจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ใครที่ชอบนะคะขอให้กดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ